วัสดีครับ ในหัวข้อนี้นะครับเป็นหัวข้อเกี่ยวกับการ ปรับแต่งส่วนแสดงผลด้วย CSS 3 นะครับ ซึ่งอาจารย์แบ่งออกเป็นอยู่หลายพาร์ทด้วยกันนะครับ ในพาร์ทที่1นะครับในคลิปนี้ เราจะเรียนรู้เกี่ยวกับพื้นฐานในการปรับแต่งนะครับ จากที่เราเรียนมาในหัวข้อที่แล้วนะครับ เราจะได้รู้ว่า การใช้ CSS 3มีอยู่หลายรูปแบบนะครับ การอ้างอิงก็มีอยู่หลายชนิดด้วยกัน ดังนั้นเราจะมาลองเรียน และทำความเข้าใจการใช้งานแต่ละชนิดก่อนนะครับ ก่อนที่เราจะเริ่มปรับแต่งเนื้อหาในแต่ละอย่างกันนะครับ ซึ่งในพื้นฐานการปรับแต่งส่วนแสดงผลนะครับ เราก็จะมาลองการเขียน CSS ในลักษณะของ inline style นะครับ embedded style แล้วก็ e n t e r n a l link นะครับ รวมถึงการใช้งานโดยอ้างอิงแบบ element หรือ tag การอ้างอิงแบบ class และสุดท้ายก็เป็นการอ้างอิงแบบ ID นะครับ เพื่อให้นักศึกษาเข้าใจและฝึกปฏิบัติกันได้นะครับ ดังนั้นถ้านักศึกษาพร้อมแล้วเข้าโปรแกรมเน็ตบินกันได้เลยนะครับ จากนั้นนะครับ นักศึกษาลองสร้างเนื้อหาขึ้นมาก่อนนะครับ ตามตัวอย่างที่อาจารย์แสดงไว้นะครับ จะมีการใส่เนื้อหาในหลาย ๆส่วนนะครับ แต่ละส่วนก็จะมีการใช้งานแท็กที่เหมือนกันบ้าง ต่างกันบ้างนะครับ เมื่อนักศึกษาใส่เนื้อหาครบแล้ว ก็ลองรันโปรแกรมดูก่อนนะครับ จะเห็นว่าเป็นการแสดงเนื้อหา โดยไม่มีการปรับแต่งอะไรเลยนะครับ ดังนั้นถ้าเราต้องการปรับแต่งให้มันมีความสวยงามมากขึ้น เราก็ต้องมาใช้คำสั่ง css ในการทำงานกันนะครับ ดังนั้นเราจะมาเริ่มแบบแรกกันนะครับ ถ้าต้องการปรับแต่งโดยใช้ css 3 แบบ inline style นะครับ เราจะเขียนคำสั่ง CSS ในแท็กที่นักศึกษาต้องการปรับแต่งได้เลยนะครับ ในตัวอย่างก็คือปรับแต่งที่แท็ก header นะครับในลักษณะของ inline style เราก็เขียน attribute style ลงไปก่อนนะครับ จากนั้นใส่คำสั่งที่ต้องการปรับแต่งลงไป เช่น อาจารย์ต้องการเปลี่ยนสีพื้นนะครับ ของแท็ก header ให้เป็นสีแดง อันนี้คือลักษณะของ inline style นะครับ ก็คือใส่สไตล์ในแท็กที่เราต้องการปรับแต่งได้เลย จากนั้นลองรันดูโปรแกรมนะครับ ก็จะเห็นว่าคำสั่งที่เราใส่ background color สีพื้นเป็นสีแดง ก็จะถูกปรับแต่งที่แท็กของ header ขึ้นมา นะครับ อันนี้คือลักษณะที่เราเรียกว่าเป็น inline style นะครับคราวนี้มาดูตัวอย่างที่ 2 นะครับ ถ้าเป็นลักษณะของ embedded style ก็คือเราจะแยกไฟล์ style sheet ออกมาต่างหากนะครับไฟล์ CSS ออกมาต่างหากนะครับเราจะไม่เขียนอยู่ในแท็กแล้ว เราจะแยกมาไว้เป็นลักษณะของแท็กสไตล์ข้างบนนะครับเราก็ใส่แท็กสไตล์ลงไป โดยส่วนมากแล้วเราจะใส่ในภายใต้แท็ก head นะครับในการทำงาน จากนั้นในแท็กสไตล์นะครับเราต้องมีการระบุ type ว่าเราต้องการสร้างสไตล์ที่มีลักษณะเป็น CSS ขึ้นมา นะครับ แล้วเราก็กำหนดลงไปเลยว่าเราต้องการปรับแต่ง ที่แท็กตรงไหนนะครับ ตัวอย่างเช่นอาจารย์ต้องการปรับแต่งแท็กฟุตเตอร์นะครับจากนั้นต้องการปรับสีพื้นเหมือนเดิมนะครับ ให้เป็นสีน้ำเงิน จากนั้นลองรันโปรแกรมนักศึกษาก็เห็นว่า ถึงแม้เราจะใช้ลักษณะที่เป็น embedded style นะครับ มันก็ยังสามารถปรับแต่งได้เหมือนเดิมนะครับ อันนี้คือลักษณะของที่เป็น embedded style ก็คือเขียนแยกออกมาจากแท็กที่เราต้องการปรับแต่งนะครับ กับอีกลักษณะหนึ่งก็คือลักษณะที่เราเรียกว่าเป็น external link นะครับ โดยเราจะต้องมีการสร้างไฟล์ CSS ขึ้นมาต่างหากนอกเหนือจากไฟล์เว็บเพจที่เราใส่เนื้อหานะครับ เราก็คลิกมาขวาที่ Site Root แล้วเราก็เลือกสร้าง Cascading Style Sheet นะครับ สมมุติอาจารย์ตั้งชื่อเป็น Custom แล้วเราก็ Finish ไป จากนั้นในไฟล์ CSS นะครับ เราก็สามารถใส่คำสั่ง CSS ลงไปได้เลยนะครับ เช่นอาจารย์บอกว่าต้องการปรับแต่งแท็ก h หนึ่งนะครับต้องการเปลี่ยนสีพื้นเหมือนเดิมนะครับ โดยเปลี่ยนให้เป็นสีเหลืองนะครับ แล้วก็ใส่คำสั่งสีเหลืองไป หรืออาจจะต้องการเพิ่มเป็นสีตัวอักษรนะครับ เปลี่ยนให้เป็นสีแดง พอเราใส่คำสั่ง css เรียบร้อยหมดแล้วนะครับ เราก็กดเซฟ จากนั้นกลับไปที่ไฟล์ที่เราต้องการปรับแต่งนะครับ ถ้าเป็นลักษณะของ external link นะครับ เราก็ต้องมีการเรียกใช้ไฟล์ CSS ที่เราสร้างขึ้นมานะครับ โดยเรียกใช้ผ่านแท็ก link นะครับ จากนั้น ระบุตำแหน่งที่ตั้งของไฟล์ CSS นะครับ โดยใช้ attribute href แล้วเราก็ใส่ชื่อลงไป custom จุด css นะครับ จากนั้นใส่ attribute real นะครับ เท่ากับ style sheet สุดท้ายนะครับบอกไทยว่าเป็น css นะครับ อันนี้คือการเรียกใช้นะครับไฟล์ CSS ที่เราสร้างไว้ข้างนอกนะครับ จากนั้นลองนัดโปรแกรม นักศึกษาก็จะเห็นว่าที่เราเขียนไว้ในไฟล์ custom.css นะครับ เราก็สามารถปรับแต่งได้โดยเรียกใช้ลักษณะของลิงก์เชื่อมโยงเข้ามานะครับ จากนั้นนะครับ เดี๋ยวเราจะมาลองการใช้งานอ้างอิง ลักษณะของ CSS บ้างนะครับ แบบที่เราลองไปนะครับทั้ง 3 อย่าง เป็นลักษณะของการอ้างอิงที่เราเรียกว่าเป็น element หรือ tag นะครับ เราจะใส่ชื่อ tag หรือ element ที่เราต้องการปรับแต่งได้เลยนะครับ อันนี้คือการอ้างอิงแบบ element หรือ tag นะครับเราจะลองแบบที่ 2 กันนะครับ ก็คือการนั่งอิงแบบคลาส โดยเราจะต้องตั้งชื่อคลาสขึ้นมาก่อนนะครับ โดยใส่เครื่องหมายจุดนำหน้า สมมติอาจารย์ตั้งเป็นคลาสหนึ่งนะครับ ต้องการใส่สีตัวอักษรนะครับ เปลี่ยนเป็นสีน้ำเงิน จากนั้นกดเซฟนะครับ แล้วก็ย้อนกลับไปที่เว็บเพจเนื้อหานะครับ นักศึกษาต้องการใช้งานคลาสที่ตำแหน่งตรงไหนนะครับ เราก็เรียกใช้ attribute class ที่แท็กตรงนั้นได้เลย เช่นแท็ก p ตัวแรกนะครับต้องการปรับแต่งก็เรียกใช้คลาสคลาสชื่อว่า class 1นะครับ จากนั้นลองรันโปรแกรมดู ก็จะเห็นว่าตำแหน่งของแท็กที่เรียกใช้คลาสก็จะถูกปรับแต่งเป็นสีน้ำเงินนะครับ ข้อดีของการใช้คลาสก็คือสามารถปรับแต่งได้หลายที่นะครับ เราสามารถเรียกคลาสได้หลายครั้งคลาสหนึ่งแล้วก็รันโปรแกรมก็จะเป็นการปรับแต่งได้หลาย ๆครั้งนะครับจากนั้นมันลองอีกตัวหนึ่งนะครับก็คือ ID นะครับ ID ตั้งชื่อเป็นเครื่องหมายชาร์ปนำหน้านะครับ สมมติว่าจะเป็นคลาสสองคันเลอร์เหมือนกันนะครับ ให้เป็นสี แดงจากนั้นเซฟนะครับ แล้วก็กลับไป ต้องการเรียกใช้การปรับแต่งที่ไหนนะครับ ก็เหมือนเดิมก็คือเมื่อกี้คลาสเราอ้างอิง attribute class คราวนี้ ID เราก็อ้างอิง attribute ID นะครับ เท่ากับ class 2 แล้วก็ลองรันโปรแกรม ก็จะเห็นว่าถูกปรับแต่งได้เหมือนกันนะครับ เพียงแต่ก็คือถ้าเป็น ID สามารถปรับแต่งได้แค่เรียกใช้ได้แค่ครั้งเดียวนะครับ เป็นยังไงบ้างครับ รู้จักกับการปรับแต่งโดยใช้ CSS 3 กันแล้วใช่ไหมครับ ในหัวข้อถัดไปนะครับ เราจะมาลองเรียนรู้คำสั่ง CS 3กันบ้างนะครับ ว่ามีคำสั่งอะไรที่เราสามารถใช้ในการปรับแต่งเนื้อหาได้บ้างนะครับ ถ้านักศึกษาพร้อมแล้วนะครับ คลิกที่หัวข้อถัดไปได้เลยนะครับ